มามามาแปะนอนนะแปะนอนนะบอกได้เลยว่าเป็นเกมหนึ่งที่แบบว่าผมโปรดปรานมาก ๆ เลยนะครับผมนะแบบว่าถ้าถ้าถ้าเข้าฟีเจอร์แล้วมันได้นะบอกเลยว่าจังหนับแน่นอนแล้วภาพแม่งสวยจัดผมโคตรชอบเกมนี้มาขออนุญาตจัดฟีเจอร์กันเลยแล้วกันเฮ้ยเบ็ดสิบมันเบาเกิน ขออนุญาตจัดเบ็ดยี่เลยละกันนะครับเมื่อนะเบ็ดยี่จะได้แบบว่าลุ้นๆกันหน่อยมาลองดูครับผมลองดู 20คูณิบต้องมาอะไรหรือเปล่า แต่ก็ดูเชิงก่อนละกันนะผมไม่รู้ว่า20ผล20นี่จะถึงหรือเปล่านะเอ้ยเฉียดไปนิดเดียว เกือบแล้วไม่ล่ะครูเกือบแล้วไม่ล่ะ ผมอยากได้ซักสิบหกคนสิบหกก็พอแล้วนะจริงซักสิบหกคนสิบหกสิบแปดคนสิบแปดอะไรเงี้ยยี่สิบคนยี่สิบมันแบบ ยากเกิน คือเว้ามาเยอะแล้วนะ ไม่ใช่อะไรนะเมื่อนะเว้ามาเยอะแล้วนะครับผม สวยงามไปกันต่อขออีกนิดนึงแล้วกันขออีกนิดนึงมาขออีกนิดนึงนะครับผมนะเออ แหลมแหลมแหลมมาสิบหกสิบหกไปเลยปะสิบหกไปเลยไปโอ้โหเฉียบไปนิดเดียวนะผมสวยงามนะมาเอาตัวคูณกันสักนิดสักหน่อยตัวคูณกันสักนิดสักหน่อยจัดไปดิครับ มาดีว่ะมาดีว่ะเพื่อนมาดีว่ะสวยงามอารามแท้ครับผมมาสิบแปดแม่งเลยแล้วกันเดี๋ยวพอมันได้แล้วมันก็จะนิดนึงนะเออมาแล้วเว้ยยี่คูณคูณยี่สิบไปเลยไหมเพื่อนเอาไง ผมว่ายี่สิบคูณยี่สิบมันต้องมาแล้วแหละโอ้โห แม่งเอ้ยหูพลาดจัดเลยเัื่อนแม่งไม่ไหวแล้วเบ็ดสี่แม่งเลยโอ้โหแต่ไม่พอว่ะเบ็ดยี่เหมือนเดิมเลยหรอมะแก้มือกันนิดนึงแก้มือกันนิดนึงผมว่ามันต้องได้เว้ยผมว่ามันต้องได้เว้ยเชื่อผมเพื่อนผมรู้สึกได้มันต้องได้เว้ยขอดีๆเด้อสวยงามไปไปนิดนึงมา เฮ้ยสวยสวยสวยมาดีอยู่เพื่อนมาดีอยู่ผม14ไปแล้วนะ การหมุน14ไปแล้วนะข้างล่างนอง14ตามแล้วแหละ ตามมาตามมา เออต้องงั้นอยู่วะไปต่อไปต่อ อย่าเพิ่งหยุด อย่าเพิ่งหยุด แหลมครับผมมาดิครับก็มาดิครับมาขอยนิดนึงขอยนิดนึงขอยนิดนึงคือแบบไม่อยากจะโลภแล้วนะกลัวไม่จะจบแบบเมื่อกี้ มาผมว่าได้ปะผมว่าได้ปะ เออสวยงาม มา เอาให้สุดเว้ยไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเอาให้สุดเออได้อยู่เว้ยคูณ20 ต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยคูณ20ต้องมาแล้วจริง แจมเรียบร้อยคูณ 20 มาแล้วนะมานะมาดูว่าการหมุน 20 จะมาหรือเปล่านะครับ ผม อุ้ยมาว่ะผมว่าได้ผมว่าได้รอบนี้ผมว่าได้ว่ะ20คูณ20ต้องมาแล้วเพื่อนจัดมาจัดมา ว่ายังไงผมจังหวะนี้ เรียบร้อยเฉียดไปนิดเดียวเิดเท่เอาแร่ยี่สิบหูยี่สิบมาแล้วนะเพื่อนนะเบ็ดดี่นะ มาเดี๋ยวจะแตะให้ผมเท่าไหร่นะครับโหมันต้องอย่างนี้ดหวะเออแล้วบอกเลยว่า 20คูณ20 แม่งโคตร โหดนะเพื่อนนะก็ถ้าหากท่านชมไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะครับ สามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะ เพื่อนมีโปรแกรมตลอดเช่นเคยนะเพื่อนนะย้ำว่าเมนที่ปักหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับผม ดีแน่นอนนี่ไง สวยงามไหลๆไปไหมเพื่อนสิบว่างไงโอ้โหสิบช่องแรกไม่เข้าเสียดายจะได้กำไรแล้วนะจะได้กำไรแล้วนะเออมาแล้วกำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือ นี่คือกำไรนะ ซื้อไปพันหนึ่งตอนนี้แตกไปพันสี่สิบบาทแล้วนะครับผม แจมดอกนี้เอาเรื่องไปไงต่อ เคด้วยเคด้วยโอ้โห อ้ยเอเข้าแทนไม่เป็นไร แล้ววายช่องสองนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ววายช่องสองไม่เคยทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเต็มกราฟไปดอกนี้2,840เช็ดเคเอาเรื่องว่ะมาดีจะจัดแล้วไหลต่อแบบต่อเนื่องผมแล้วไหลต่อแบบต่อเนื่องเนี่ยเออก้อนใหญ่ก้อนโต รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตซุปเปอร์ไป 4,200กว่าบาทเช็ดโคเอ้ยโคตรเดือดโคตรมันเมื่อโคตรเดือดโคตรมันนะ จังหวะนี้นะดอกเดียวรู้เรื่องแล้วผมโหผมบอกแล้วว่า 20คน20เนี่ยแม่งเดือดจริงของจริงเลยเออเนี่ยวายช่องสองแม่งไม่ทำให้เราผิดหวังจริงๆว่ะ เอาเรื่องครับผมเอาเรื่องมายังได้กันต่อยังได้กันต่อครับผมถ้าไอถุงทองแตกเต็มกราฟนะมือหมดเลยว่าจังหนับหนีแล้วเอมาต่อลไปไงไหลไหรือเปล่าสิบบ้างไงสิบช่องแรกโอ้โหสิบช่องแรกไม่มาเสียดายว่ะมามามามามามามาขออีกนิดนึงมาขออีกนิดนึงมาสามสปินสุดท้ายนะครับเมื่อนะสามสปินสุดท้ายว่ายังไง เฮ้ยยังได้อยู่เว้ยยังได้อยู่เว้ยเราไปไงต่อไหลหรือเปล่าไหลซะด้วยเจ เอาเรื่องไปไงต่อต้องอย่างนั้นดีวะมันต้องอย่างนั้นดีวะเออจำแจมไปเลยครับผมแหลมแหลมไปเลยนะ เออโอ้โหแล้วดูมันไหลแล้วดูมันไหลแล้วดูมันไหลแบบต่อเนื่องนะครับมันโอ้โหไหลแบบไม่หยุดไหลแบบไม่หยุดไม่ย่อนเคด้วยเคด้วยเคดูหูเคดูช่องขับไมมากสุดท้ายคิวก็เต็มกราฟอยู่ซูเปอร์ไปหนนึ่งพัแแปดร้อยดสิบบาทนะครับ จังหวะนี้โอ้โหหมื่นจะแตกหรือเปล่าจังหวะนี้หมื่นแตกหรือเปล่าว่ายังไงหมื่นแตกต้องมาแล้วเปล่า หมื่นแตกต้องมาเลยเปล่า นานๆที จะแตกหมื่นนะเว้ยนะเออยังได้อยู่เว้ยอีกนิดเดียวหมื่นจะแตกแล้วอย่าเพิ่งหมด โอ้โห หมดกอกไปซะก่อนนะครับ เมื่อแตกไปทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ย